านเอาพยานพยานพยานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมึง เอาแล้วบางทีเติมเลยก็เติมเรียบร้อยเลิกเลิก โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมหนึ่งนะนะครับผม และวันนี้เราอยู่ในเกม Guardian Ice and Fry นะครับผมอยู่ในค่ายของ PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนุ่มนักเยงกันด้วยนะครับผม คำเตือนนะผมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับ ชมเรียกพ่อเรียกโคตรพ่อโคตรแม่มานั่งดูด้วยก็ได้นะครับ ผมเรียกโคตรปู่โคตรจ้าลุกขึ้นมาจากหลุมก็ได้นะครับ ผมหยอกเล่นเด้อสูหยอกเล่นเด้อโอเค เรามาที่ทุนหนึ่งร้อยบาทแล้วผมแล้วผมจะเบ็ดไปที่เบ็ดยี่สิบเลยนะครับ เป็นไงห้าทีวัดใจไปเลยวัดใจนะผมวัดใจมันอยู่ในสายเลือดไม่แนะนำให้เล่นตามอย่างนี้ เนี่ยเป็นยังไงล่ะแอคอาร์สมาร์ทด็อกว่าล่ะกรีกกดสองดีมาแปดสิบ เอาเรียงกันอืม ไอ้สอง ไอ้สองเอาปผมเต็มเลยกระป๋องโอ้ดูดิโอ้คำว่าเต็มมันอยู่ในสายเลือดดูสิ เอาเรื่อง เกินว่ะ เกินที่โบไดจะต้านทานโอ้ย เพิ่มสองลายนี่มันดียังไงถามจริงเถอะ เอาเฮ้ยเพื่อนเบาเบาถือว่าพี่ขอเบาเฮ้ยโอ้โหไหวข้างล่างไม่ได้ใช้นะผมโอ้โคตรเสียดายเลยเรียบร้อยฟิสปปินเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดีอะไรอ่ะอุ้ย อย่างมาสูฮะเอ้าเบกเวนกำไรเฉย เกือบพังแต่ปังเสยว่ะ อะไรวะ เป็นฟีเจอร์ที่โคตรงง เวลาผมจะเล่นเกมไหนเนี่ย ผมจะพยายามไม่เล่นตามชาวบ้านชาวเมืองเขานะ แบบเล่นเกมที่ผมไม่เคยเล่นอ่ะ คนอื่นเขาอาจจะเล่นไปแล้วแต่ผมเพิ่งมาเล่นไงทำไมมีปัญหาบ้าล่ะ เออ อยากเล่นนะ ผมอยากเล่นเดื้อสือ กูโดนกระทืบซะบอบันนี่ ไปผมไปต่ออีกนิดนะ มันยังมันจบไวไปอ่ะ ไม่โอเคอ่ะ จริงก็เลิกจะเลิกก็เลิกได้นะผม แต่แบบผมกลัวคุณผู้ชมมาดูไม่จุใจไงหรือไม่จุใจอะไรอย่างงี้นะครับผม เอาเติมบึ้มกัน ูเป็นอย่าังวะสือโอ้โหตอนนี้ว่าวสะบัดเลยแค่ผม ผมจะไม่ขึ้นเบ็ดนะผมเพราะว่าเราเพิ่งแตกมาเราขึ้นเบ็ดไปตอนนี้มันสุ่มเสี่ยงเกินไปนะครับผมอุนมบักเอฟเลยวะสัญหามองนะเอามันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยว ไม่ใช่เกมแนวไหลอะมันมันน่าเบื่อตรงที่เราต้องมากดครั้งนอกเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่เข้าพวกฟรีสปินไม่เข้าอะไรเงี้ยมันแทบจะเกลือเกลือเลยนะครับผมมันอาจจะมีช็อตใหญ่ๆบ้างแหละแต่แบบมันก็สู้ฟรีสปินไม่ได้หรอกเนาะเพราะเกมกดเองนะครับผมละลายสึกน้อยได้ไปเด่นหนายสึกน้อยด่ะเอาแล้วเว้ยกดไปกดไปก็ได้หายไม่เชิงย้อยแม่ย้อยขออนุญาตดื่มน้ำดื่มตา ไม่บอกไม่จ่ายกูไม่บอกเอาสิเอาสิจังเข้าแล้วเห็นฉลับฉลับขวดเอ้ยเอ้ยเบื้อนไอ้สองไอ้สองให้วปดีโอสะดวกเถอะไอ้สองเอาบังดิเติมเลยครับผมมันเข้าบ่อยอย่างวะเกมบักบัวช่วงนี้ พวกเกมกดเองช่วงนี้ผมเข้าฟิลิปปินบ่อยมากนะผมใครที่ไปเห็นผมเห็นคลิปผมนะก็ลองไปเล่นตามดูนะครับผม ไม่รู้มันเป็นที่อะไรแม่งเข้าฟิลิปปินแบบเล่นครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองรอบนะผมเข้าแล้วแบบแตกเบิ่มๆอ่ะเอาเฮ้ย เอาเฮ้ยเพื่อนเอาเพียนเพียนเพียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วเอาเร็วมึงเอาเร็วบางทีเต็มเลยกรเป รเลิกเลิกเออบิ๊กเวนเอาเรื่องจัดอะทุกคนเอาเรื่องจัดโอ้ข้างล่างโอ้โหวายยังเยอะวายยังเยอะขอพันเดียวเลิกเลยเพื่อนอีกสองร้อยเนี่ยเตะไปมกลมสองร้อยนะผมสองร้อยเจ็ดบาทเนี่ยให้กูเถอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอามาดิ เอิมเลยครับผมเรียบร้อยพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอิมกูฝากมาเท่าไหร่วะกูลืมอีกแล้วกูลืมตลอดเลยกูฝากมันเท่าไหร่อะเลิกตอนนี้เลิกโอเค เลิกนะครับผมโอ้โหกินน้อยแต่กินนาจะดีกว่านะครับผมโอ้เป็นกระดัดเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับผม โอเค ก็ขอจบเลยละกันนะครับผมกำไรนันเนาะนะฮะใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนากระเลยกันด้วย และใครยังไม่กดกระดิ่งติดตามกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะ ผมเวลาผมลงคลิปใหม่จะไม่พลาดกันนะครับผม โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ